Luya. Magandiyam thầy kay zel hangin. là tu ni ta hiya. Tu tung mo je sisi ya. Je sisi si bia, khát khat ve kong pai thầy kiu kalungo đầm, mo. Cái bên khát về tông bay mà ngó bằng đó là 2018 nhá. Ha, à, cái cái kia hiểm thế. Tông bay, nên là nụ bị tiếng mà tọt, câu tiếng mà vài hôm com zel. nên là tu ni đâu su na. Thì ta làm vào dòng này nị sung băng câu tiếng he in sung to am to am tu ni ki kup na tom tom obe ina wan lei ding wang nam nga wang ki bai khai in sung ong no ma ma tom ding hi he cha tom tom mo in sung siang thâu na ding khong hi rằng na in za la ong ho nge se ke nge a siang thâu ma ma pi khong ki gen gen hem che khang mo à ai hang ina tau pan na hi te tung ton ina mi khat pe phat tom na anga đi chỉ um hang mà tu à na thu tâm pi ta zong kin cái gen de zong thei non ken su na tâm pi ta gen kin ke chang na san tạ zong gen kin ke chang na à tâm bị gen non ken ning na na biết người na hi à tâu ban na ít na u hi zong ko in quan mà mà nong ít na u lệ ko mà mà nong ít na wa nong bay tăng tăng u kam la pi pi pa na là nông pai tang tang na u te lungdam ma ma ong chi ong ge no vì mo chang na hi pol pia zong hi pol pi ten zong ong it na ngai na to ông sam zel na hi banga mà hau mà ma hi zong ya mà hau le in kwan pi te nu nyang te tang tong a in kwan pi te hin mo thu to mà cái the hi lo tang tong pani na tu ke cái kanu nga lai pe ka bang te qua gospel pa ya khe ka pai det na ah, nasi na nagam nasi nagam leitang ke eh, nasi nagam te nang kong pe ding achi pasian kum som liwal khichang hira pasal dong nei nai lu chilang to lai mo tua khichang in to pa na aga ong at sak e mo tu ni na ka pai pai na wang te khwa te ai zong ah, ko tuam tuam เอ่อเคตกนามุนเตตปันตุนีนาฮิบังอาอากาศเตงมุสังเอว่าลุงดำมามาทำไมตุนีนาอิตุไข่จิตเป็นอ่าอ่าทุยทุยเสียเลียนสมลขันอเนวขันนาอ่านันเอ่อนันเป็นตุยสงฆ์ขียินตอลปีขัดเจงนะนำมุกีดีฮีอาชีพบางมนะอันนี้จิตจังสมจงฮิตเตอิทัตังจงฮิตเตอินเอสักขัดเปรียวอิเขตเต kum som li khit bang chang ong po ki zang om kum khat kum ni zang om kum thum zang om yang ina tu ni adiak diak xem mà hào te ya mà siapa ngi jin yang te bang cái kamu boy là yang bay nên mình đâu chỉ là thế tu ni xem thế gì không nó xuống thấy ta cho thế không nắp biết chân lung đâm, chị anh kia đó mình nghe ตัวแตง้เราจงกิจิงตาเตะตะวันอีเวกบินทุพองไปตาเห็นโอโอเคอ่ามาสอบเป็นยังไงจัดซีซีซีพอพีเต่ตัวลุงดำอินนาโตน้องน้องสาบุน้องมองง่ายๆตัวลุงดาำอีน่ะเก็บกระเทปเป็นเป็นอุลุนแหละโอ้โหวอีน่ะลุงดาำอีน่ะนวมสมามาอุ้งตัวจังจังไม่ได้อีน่ะนูดเกีนดันมไอมน่ะอินนาโตน้องไปง่ายๆตัวลุงดาำอีน่ะ วอร์ชิ p ทีมแต่ตอนนั้นสมามาในนัน้อมามาเฮจึงแกน้อมิงแต่จังแต่ละอุฮาวจีมาบังอามาเดก็เป็นเงี้ยๆกระยาตีได้จีบังเลยภาษาเนี่ยแต่ละลาเอสักมามาอามาเดแนวหลายของไม่ลำคนจังบางตึงเปียงนี่จีเที่ยวคนจัอมโลไอ้ห่างเห็นนะภาษาเนี่ยแฮปปี้นะโตภาษาเนี่ยสุงะเกี่ยงเห็นนะ1998มาเด 1998မีမျိมး youth c แคมของอับไปน่ะตอนไรบ้างก็ลามที่ด้านมายุ u t h c a ด้านแคมกี่บอลเ่ยนะลามดิ้งจีน่ะก็ก็เกลก็บอลเฮาตะบอลไปอันดับเบะเสียก็เสียเตะต่อไปน่ะเสียเตะต่อนี่ตากจังลามนี่จังอาจีสุนถ้าป้ายลามสินะกี่ตัวเทมามาโลก็คุณหลับมามาสองกี่ตัวเทเลยจังก็เสียเตะเหะน่ะนี่สบีสุงะ คุกดินคุกงดินสักนะดานองแยกแต่กิตอกเทลก็จะแต่เป็นยตากลามดีก็จะก็กิไปดานของมันเลยจังก็วดกิตอกเทลก็จะดานของถอดงี้ไงนะไอ้ฮะต่บังแต่งตัวไม่ได้ประเียน์สูงอ่ะตัวบันทุพังเปียนนะลามจีดานของไอ้สองทุกงยันนายนะก็บังไอ้น่ะกระคานสูงอะซ้อมจุ่มซ้อมเลยรีบพับบ้านเนี่ยน่ะ kamang thang te ring chi na thu nge na cặp nge ngay pong e ki ka nge ngai pong nè lại mà tôi đang khó nghe nè làm làm con xin nghe ngay nè tôi tiếng to tôi lại con khó à. nung à, cùng xóm cùng xóm này con cho US khó ngà thì ra nào ông đinh chịu cái gen là dòng um lâu đinh nghe tôi lại con à mò câu thể về làm đinh làm làm ở phê con phê nghe ngay nè quán cái bằng con sự nghe ngay bông nghe nè แต่จังอังค์ศักเบียของอังค์ศักจังล้อมมามาลามไล่ๆนะแต่จังอ่าแต่จังกับเซลนุยเซลอันของในคมเซลจิตแดังต้อยนะแต่ดังต้อก็คืออมมันปัสยานินก็ขาล้มเบกุเฮโลนะไม่ได้ฮิรานะกลุ่มตั้มปิตะเขจังอ่ะก็กงไงสุดงี้โลกกำตอมตอมะเฮะอู่ฮาวบังเลยยูเอสก็บังยูเอสจีดานว่ากลอมแต่ส่วนจริงแต่บังออสเตรเลียล้ำจีดานะ มุนตัวมตัวมาเปเสียนนะเสบนาแต่ไม่ได้เปเสียนินทุพางพิจนะหล่อจินนาจินี่เปเสียนอามากมาดิ่งนะงจัดนาตัวมตัวมามุนตัวมตัวมางจัดนาแต่กมุจางนะในเวลาของอาเปเสียนสุนักขันเขียดขากุเนปาเตนุเตปัตตานาปอลปีเตปัตตานาเตลงลุงดำมามาองตาจางนะให้บังอานูรปะความเป็นทุ่งเงียสักนาแต่ห่างมันเตตอมตอมกอจอนาเตเปเสียนองมุสักนะลุงดำมิง ว่าเวลก็ตั้งเอเชนเลยฮีก็อูเลยฮีนะก็ปัจจัยเลยนะอาม่าเป็นทุบีก็สักเป็นอันนั้นต่างนะปัเจียนี้อาสอลขัดอมเลยเป็นอาเซียมเลยอาเซียมโลฮีเลยนะฮิตันตันเนี่ยนะตัวเป็นทุบีสามมาเองก็จะจัแนวไหลของลามสินจังก็เป็นอาเซียมโลปอดต้องป่าเลยก็ลอมแต่บางนุ่สันสันเองเก็บางกี่ป์แล้วกี่ป์ดันดันก็จะดีนะเนี่ยเขาบอกไม่ได้ À, chẳng cần tôi cái bằng con cái chị con con ông mẹ na ta ha à xem bên bên rồi na ha bằng ha bên xem à sol khát bên mà thế sparrow làm con xin này rằng mà thế à mà xem bà na hàng rằng hiện tại rồi bác sĩ xem chú mang à ai tân tan na thế bên xem nên qua gió na áp giang na lập sang na thế cái một chân tòa mà mà na cái máy phát na cái gen rồi na cô à, ไงไงก็ได้อะก็เทกูก็จ้างอะก็กระหมกขังมาได้ว่าแกงปลาสองเกเกตุงตันกรสินกิกรสินกิทูขัดสวกเวมาได้เอนาตัวมูเองนาลุงดำมาเองเฮบังเอนาอนาแวกปิวตัวเกหมูเทลุงดำเองเอนาโกวินกวานาดิงเอนาน้องพอกดันนาทูน้องเงียสักดันนาแต่หางสองลุงดำมาเองนเจนงแกนน้องไงประชันต์ัวปันทุฟังไปตาเห็นน้องเทมเทมแค่แกนน้ำลายคันเอ่อสาร à sabi te hao te bên ina à thu nghe nghe nghe nghe nghe na như xôm xôm an tang hi an nay lo an tang đến đi na su na zong nghe zan chang zong nghe lại na i i mon na no cái ken chi zel ít mai không anh nghe bố chỉ brand đã không anh hall cái zel ina sabi bang chúa sa sáng cả nó mình chỉ thu nghe nghe nghe nghe đi xôm bằng an tang ina อามันจังอ่ะวีซาวันรูดเอ๊มาสมกุมสมแล้วกุมงาพับปันตัวลายวีซาวันรูดเนี่ยนะตะเลยอยู่สถานจุงแต่น่ะเปโลเวเปโลเวเจังอ่ะ broken อาจิกิตับจันนะเป็นงาดิกดิกเอ็นะตะเลตัวจังอ่ะเสียโรคมังจะเอ็นเชียโรคไม่น่ะฟิลิปปินส์ของสิงคโปร์ของอ่ะสังกัดนดินตัมพิตาอมฮีสันพิโยตัวแต่งอ่ะน่ะไปนบเลไปยินเจีย วิดีโอคุยบ้างปวกแก่หลักแก่จะสันเป็นอะกี่กระทชงเงินนาสเอฮีฟิลิปปินส์ไปเราดีสิงคโปร์ไปเราดีอสก็งะมาเสียทุงเงินดิ้งจีตัวน่ะตัวคิดจังอ่ะสมเด็จสกิผภาจังอ่ะภาษาเนี่ยลำพียงคนสามโมภาษากระพัดผัดกระพัดผัดะตุงตัวหนัวอยเชลกาละ hi cha ilam lam na tung to na kha lama ipai zo lo thu tampi ta le le tunga ikan zo lo tampi call company na hi america dong ilam lam na tung ton to pa nong puwa e <laughs> cha na ama tu alung tu pen yue sang ka di hi phot cha na tàu pan na à mà ama hết na hang e na zong coin in us atung hiu à mà ama hết na hang US sáng cả đình chị chính tên là hàng na US sáng cả tập bia na ama tụp asom ahi nas mo nasing aren man siset ina tuna ai si zua za to pi asem the hena tu hi ja kang no te ông han thon nói me na tum na kha chi chin tel le te to pan ong tang tut bi đình hi na rồi cái là zong dấu lâu chi na me cha con kheo dấu dấu ken la တော့ပါကငါထူငယ်နင်းတော့ပါဟိယဦးဒင်းတော့အုံးဟဲ့ပင်လားကတုပ်ကတန်းတွန်းတော့ငယ်နာတော့ပါအုံးဟဲ့ပင်ချင်းထူငယ်လက်တဲ့စံပြအတန်းတွန်းစပစီယန်နင်းနောင်ဇုံတန်းတွန်းစဒင်းဟီချီတော့တန်ငယ်နော်မြင်ငယ်တော့ပန်ထူပောင်းပတာဟဲ့နော်လေ